ในยามที่เกิดวิกฤตในประเทศ เราไม่เคยหยุด เราคิดค้น คว้า เรานำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของคนไทย เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน จะอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไป